B Premium ที่สุดแห่งชุดผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เพื่อคงความอ่อนเยาว์สำหรับผู้ที่ต้องการเผยผิวสวยใสจากภายใน แม้ปราศจากเครื่องสำอาง B Premium ประกอบไปด้วยส่วนผสมที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัย ดูแลผิวหน้าอย่างอ่อนโยน โดยปราศจากการระคายเคือง และไม่เหนียวเหนอะหนะ ดีโอสาธิตการนำเสนอ B p r e m i ี m ชุดนี้ ทำขึ้นเพื่อแนะนำถึงคุณประโยชน์ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น คุณสามารถนำเสนอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง หรือแสดงด้วยผลการทดลองที่น่าสนใจในวิดีโอนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองและสัมผัสผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเห็นผลลัพธ์ได้ในเวลาเดียวกัน คุณควรเตรียมอุปกรณ์ในการสาธิตดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ B p r e m i ี m กระดาษเช็ดหน้า สำลีแผ่น สำลีก้าน อ่างล้างหน้าและน้ำสะอาด ฟองน้ำล้างหน้า ผ้าขนหนูผืนเล็ก รองพื้นสูตรน้ำครีมมี่คลนเซอร์อ่อนโยนและไม่ระคายเคืองแม้กับผิวแพ้ง่าย แต่ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด วดครีมมี่คลนเซอร์บนหลังมือของลูกค้าอย่างนุ่มนวลอย่ากกดหรือขัดถูแรง ๆ การล้างหน้าที่ถูกวิธีคือการเริ่มต้นผิวสุขภาพดี และยังช่วยให้โทนเนอร์รีไฟเนอร์รวมถึงครีมบำรุงผิวทำงานได้ดียิ่งขึ้น มล้างหน้าจะช่วยคงความชุ่มชื้นในผิว และไม่ทำให้ผิวแห้งตึงหลังล้างหน้า Exfoliating Toner และ Softening Refiner ช่วยผิวหน้าชุ่มชื้นได้ยาวนาน นอกจากนั้นยังช่วยลดความหมองคล้ำ คืนความกระจ่างใสและความกระชับให้แก่ผิว Bright Essence Moisturizing Milk และ Beautifying Cream ช่วยเติมอาหารให้ผิวอย่างล้ำลึกและต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ผิวเปล่งปลั่งจากภายใน และตอนนี้คุณก็ได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานของเทคนิคการนำเสนอ B Premium ไปเรียบร้อยแล้ว นอกเหนือจากเทคนิคที่กล่าวมา การทดลองง่าย ๆ ต่อไปนี้ จะแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ B Premium โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำอื่นๆ เริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบ Smooth Foaming Wash กับโฟมล้างหน้าอื่นๆ ในท้องตลาด พื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโฟมล้างหน้า เราทดสอบความหนานุ่มและความแน่นของเนื้อโฟม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เนื้อโฟมที่หนานุ่ม จะช่วยขจัดความสกปรกได้โดยไม่ระคายเคืองผิว แม้ผิวที่แห้ง บอบบางและแพ้ง่าย การทดลองต่อมาเป็นการเปรียบเทียบ B Premium Beautifying Cream กับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ เพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของครีมอย่างชัดเจน เราทดสอบความสามารถในการกักเก็บความชุ่มชื้นของครีมในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เนื้อครีมที่เข้มข้นช่วยสร้างปราการปกป้องผิวเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นและปกป้องผิวจากฝุ่นควันและมลภาวะต่างๆ และการทดลองนี้จะทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของครีมที่ซึมซาบเข้าสู่ผิว ผลลัพธ์ของ B Premium Beautifying Cream จะช่วยให้ผิวคุณเปล่งปลั่ง และยืดหยุ่นจากภายใน เนื้อครีมที่เนียนนุ่มและเข้มข้น คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบของทุกปัญหาผิวพรรณที่มาพร้อมกับวัย B Premium ดูแลผิวอย่างอ่อนโยน แต่เปลี่ยนด้วยประสิทธิภาพ พื่อผิวสวยเปล่งปลั่งของคุณ B Premium B Perfect